สำหรับประโยค Bagaimana dengan Anda, Bu? แปลว่า แล้วคุณผู้หญิงล่ะในสถานการณ์นี้ในภาษาไทยอาจจะแปลว่า แล้วคุณล่ะ ก็ได้แล้วเช่นกัน คำว่า Bagaimana แปลว่า อย่างไร คำว่า dengan แปลว่า เกี่ยวกับ ด้วยคำว่า u n d r แปลว่า คุณสำหรับประโยค Tolong buatkan secangkir es krim asparagus putih แปลว่า ขอสั่งซุปครีมหน่อไม้ฝรั่งขาว ให้สังเกตว่าในภาษาอินโดนีเซียใช้คำว่า Tolong เริ่มต้นประโยค เพื่อแสดงความสุภาพต่อผู้ที่เราขอให้ทำอะไรด้วยเช่นกันคำว่า buatkan แปลว่าทำคำว่า secangkir แปลว่า ถ้วยคำว่า es krim แปลว่า ครีมคำว่า asparagus หน่อไม้ฝรั่งคำว่า putih แปลว่า สีขาว ขาว